วันนี้นะคะสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ย ส่งของขวัญกล่องใหญ่มากมากมากมากมากมากมาให้หนูก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางแพลนบีแล้วก็ผู้ใหญ่ทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มาก ๆ เลยนะคะที่ส่งมอบสิ่งดีๆ แบบนี้ ส่ง ี่วานี่เมอร์เก้า แล้วก็มีลายเซ็นด้วยทุกคนโอ้ my god ก็คือแบบชาตินี้ตายตาหลับแล้วนะ จริงๆนะ คือหนูว่าชอบเจมี่วานดี้มากๆทุกคน เพราะว่าเขาอะตอนนี้เขาเป็นดาวซันโวอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็แบบยิงไป 16 ลูกแล้วในฤดูกาลนี้อะจาก 17 นัดแต่ทุกคนทะโหลคือเก่งมากๆเลยก็หนูต่อมาค่ะหมวกสวยมากทุกคน ใส่แล้วนะชลีนที่สวยอยู่แล้วก็สวยมากขึ้นบีนะ กี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ เราจะเชียร์ทีมไหนไปได้อีกนอกจาก นอกจากนอกจากนอกจากเลสเตอร์ซิตี้ค่ะ มาเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ด้วยกันนะคะ

simula po nung sumali po ako ng MNL48, um, sinasabi po nila na kamukha ko daw po yung si BNK48 Chair Prank po. Ah, ang ganda-ganda po niya. Sabi po nila sa smile daw po, tsaka sa face shape daw po. May times po na mas kamukha ko po si Chair Prank Senpai. Pag, lalo na po pag naka-costume po kami ng pang MNL.กีบของสำรวมมาจากงานนั้น คิดเรื่องผู้ชายบ้างนะช่วงที่แกแบบเล่นกับพี่น้องอะแต่ว่าแกดูแบบสบายใจดี